ก่อนที่คุณจะขับรถเร็ว คุณรู้จักทฤษฎีวิสัยทัศน์อุโมงค์หรือยัง ทฤษฎีวิสัยทัศน์อุโมงค์คือ เมื่อคุณขับรถเร็ว คุณจะมองเห็นชัดแค่ด้านหน้าตรงเนี้ย ด้านข้างจะเบลอและมายิ่งขับเร็วขึ้นไปอีก คุณก็จะมองไม่เห็นอะไรเลย นอกจากตรงเนี้ย แล้วจะเป็นยังไงต่อนะเหรอ ลดเร็วลดเสียง